็นอย่างนี้นะคะ ก็จะมีปุ่มสั่งครีมกันแดด คลิกเนี้ยเพิ่มขึ้นมา แล้วใครที่ขายสินค้าเยอะ ๆนะคะ มีรายการอื่นๆอ่ะเราก็สามารถมาเพิ่มปุ่มตัวนี้ได้แต่ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีชแนลคลิปนี้ค่ะเหมาะกับคนที่สนใจนะคะอยากจะลงขายสินค้าลงในแอปที่ชื่อว่า TikTok นะคะ ก็วันนี้ค่ะชีจะมาสรุปนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไง และจะทำยังไงถึงจะขายสินค้าลงใน TikTok ได้นะคะ คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok นะคะสมัยนี้คือแบบมันบูมมากๆเลย เวลาที่เราลงขายสินค้าหรือแม้แต่จะลงคลิปธรรมดาลงไปนะคะ การเข้าถึงคนเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากกว่า Facebook ซะอีกนะคะ มันเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยค่ะและเราอะสามารถลงขายสินค้าในแอป TikTok ได้นะคะ โดยที่เราอะ ยังไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาใด ๆ เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานแล้วนะคะ อยากจะมีรายได้เสริม หรือคนที่ขายสินค้าอยู่แล้วนะคะ ก็เหมาะมากๆเลยค่ะที่คลิปนี้นะคะ จะพาคุณไปจับมือกันทำนะคะ ขายสินค้าลงใน TikTok ทำยังไง โอเค ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะ ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขายสินค้าใน TikTok ได้ยังไงนะคะ ชี้สรุปมาให้เป็น4ข้อนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะคะ อย่างแรกเลยนะคะ คุณต้องมี ID TikTok นะคะ โหลดแอปมาเลย แล้วก็สร้าง ID ของตัวเองไว้นะคะ หรือถ้าว่าใครมี ID TikTok หรือว่าเล่น TikTok อยู่แล้วนะคะ เข้าทางเลยค่ะ ก็ใช้ ID ตัวนั้นนะคะสำหรับขายสินค้าก็ได้ค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือลิงก์สินค้าของเรานั่นเอง ถ้าว่าเราขายสินค้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Lazada หรือว่า s h อ p e e นะคะก็สามารถ Copy ลิงก์นั้นนะมาใช้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวชี้จะบอกนะว่าเราจะทำยังไงกับลิงก์พวกนั้นนะคะ คือหลักการมันก็คือเราจะพาคนที่ดูคลิปของเราเนี่ยไปซื้อของจากลิงก์นั้นนั่นเองค่ะ หรือถ้าว่าใครอะที่ไม่ได้สมัคร s h อ p e e หรือ Lazada นะคะ เรา ขายสินค้าลงใน IG หรือว่า Facebook ส่วนตัวนะคะ ก็สามารถทำได้คือไม่ว่าเราจะลงขายสินค้าทางไหนนะคะ ถ้าเกิดว่ามันมีลิงก์นะคะ เราสามารถ Copy ลิงก์นั้นมาได้นะคะก็ใช่เลยค่ะ เราก็จะสามารถใช้ลิงก์นั้นได้ค่ะอุปกรณ์อย่างที่3นะคะที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะที่จะช่วยให้เราขายสินค้าลงใน TikTok ได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็คือแอป ที่ชื่อว่า Insta Bio ค่ะ ถ้าว่าใครนะคะที่ใช้ Android อยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะที่ Play Store ค่ะ ส่วนชี้นะคะตอนนี้ใช้เครื่อง iPhone เอามารีวิวนะคะ ก็เข้าไปเสิร์ชหาใน Apple Store ได้เลยพิมพ์ว่า Insta Bio นะคะ เป็นแอปตัวนี้นะคะ สีส้มๆตัวนี้ค่ะ ดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวชี้จะสอนวิธีการทำค่ะ และอย่างที่ 4 นะคะ อย่างสุดท้ายก็คือ คลิปรีวิวสินค้าค่ะ โอเค มาทบทวนกันนะคะ ว่ามี 4 ข้อแค่นี้นะคะ คุณก็สามารถขายสินค้าได้แล้วนะคะ อย่างแรกเลยก็คือ ID TikTok ของเพื่อนๆนะคะ อย่างที่ 2 ก็คือลิงก์ของสินค้านั้นๆนะคะ อย่างที่ 3 ก็คือเจ้าแอป Insta Bio นะคะ ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องไว้ก่อนเลย อย่างที่ 4 สุดท้ายนะคะก็คือคลิปรีวิวสินค้านะคะ อันนี้ทำทีหลังก็ได้นะคะ โอเค ถ้าได้ทั้ง 4 ข้อแล้วไปทำพร้อม ๆ กันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะ หลังจากที่ทุกคนอ่ะดาวน์โหลด Insta Bio มาแล้วนะคะ ให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอปนั้นเลยค่ะ จริงๆถ้ากดเข้าไปแล้วนะคะ ทุกคนจะเจอแบบหน้าโฮมที่แบบอาจจะโล่งๆ นะคะ ให้เราไปกดที่เทมเพลตนะคะข้างล่าง มันจะคล้ายๆกันกับแม่แบบหรือว่าแบบเป็นฟอร์มที่ทำสำเร็จมาแล้วนะคะ หลักการของเราก็คือ ไอเจ้า Insta Bio เนี่ย เราจะเอาไปวางไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราใน TikTok นะคะหลังจากที่คนอ่ะกดเข้ามาที่ลิงก์หน้า Insta Bio ของเราแล้วนั้น มันก็จะเข้าไปหาเจ้าลิงก์ต่างๆอีกทีหนึ่งนะคะ เป็นแบบซับย่อยอีกทีหนึ่งนะคะ อย่างเช่นลิงก์ Facebook ของเราลิงก์ IG แล้วก็อาจจะเป็นลิงก์ YouTube แล้วก็ลิงก์ที่เราจะขายสินค้านะคะอ่ะ แล้วตรงนี้นะคะตรงเทมเพลตค่ะเราสามารถเลือกดูเจ้าตัวที่มันเขียนว่าฟรีนะคะ เอามาใช้ก่อนได้นะคะ เจ้าตัวฟรีก็ถือว่าใช้ได้ดี พอสมควรเลยนะคะ เราก็เลือกอันที่มันดูสวยงามสะดุดตาหน่อยแต่ของฟรีนะคะหรือถ้าว่าใครอยากจะจ่ายรายเดือนก็ก็ทำได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นแบบรายเดือนนะคะ ก็จะตกเดือนละ 159 บาทต่อเดือนนะคะ แต่ถ้าต่อปีเนี่ยก็คือ1,150 บาทนะคะ ตกเดือนละไม่เกิน 100 บาทนะคะ ก็น่าจะคุ้มนะคะสำหรับคนที่มีสินค้าที่อยากจะรีวิว หรือว่าเรามีสินค้าในมือเยอะมากๆนะคะ ก็เหมาะกับการที่จะทำเป็นรายเดือนนะคะ แต่ของเชียเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ แต่ขอใช้เป็นตัวฟรีให้ดูก่อน เลือกตัวฟรีมาตัวหนึ่งอ่ะชี้เลือกตัวนี้นะคะ ตัวนี้มันก็ดูแบบครอบคลุมดีนะมีทั้งโลโก้ แล้วก็มีทั้งชื่อโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ อย่างเช่น Facebook ก็จะมีทั้งโลโก้แล้วเขียนว่า Facebook นะคะอ่ะตัวนี้ก็โอเค กด create ค่ะ หรือว่าคำว่าสร้างนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้กดที่คำว่า customize นะคะ เขาก็จะให้เราอ่ะปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆนะคะ ถ้าเราไม่ชอบสีหรือว่าไม่ชอบโลโก้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะ ให้มาแก้ไขตรงที่ชื่อของเรานะคะ ด้านบนนี้ title นะคะ ก็ต้องเป็นชื่อเรา ชื่อช่องของเราที่อยู่ใน TikTok นะคะ ของพี่ก็จะเป็นอาชิโกนะคะ หลังจากนั้น description นะคะ อาจจะเขียนว่า สั่งซื้อสินค้า จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมคะ ตัวเช็คมาที่อยู่ด้านข้างตัวนี้ต้องจ่ายตังค์นะคะ เราถึงจะได้มา โอเค ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ถูกไหมอ่าก็ไปเปลี่ยนตรง ตรงกากระบาดตัวนี้ก็ได้อ่าแล้วก็กด choose from โฟโต้นะคะจัดขนาดรูปโปรไฟล์ให้พอดีนะคะ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ หลังจากนั้นกดเช็คถูกค่ะ กดเซฟจ้า นี่เราก็จะได้ชื่อของเรานะคะ แล้วก็คำอธิบายหลังจากนั้นนะคะ เราจะมาใส่ข้อมูลในแต่ละหัวข้อกันค่ะ อย่างเช่น WhatsApp นะคะ WhatsApp คนไทยไม่ค่อยใช้เนาะ เราไปลบออกก็ได้นะ แตะเข้าไปนะคะที่คำว่า WhatsApp อย่างหลังจากนั้นนะคะพี่ชีจะกด delete button นะคะ ลบไปก่อนเลย มันสามารถสร้างปุ่มขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะคะ หลังจากนั้นนะก็เดี๋ยวจะมาลองใส่ Instagram ของพี่ชีให้ดูอ่ากด Instagram นะคะ หลังจากนั้นก็เราก็ใส่ลิงก์ Instagram ของเรานะคะ เป็น ID นะคะ ของพี่ชีก็จะเป็นตัวนี้ กด save เลยค่ะ นี่ แค่นี้แหละง่ายมาก ส่วนข้างล่างนี้เป็น Twitter ใช่ไหมคะ พี่ชีไม่ค่อยได้เล่น Twitter นะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น YouTube ค่ะ กดเข้าไปแล้วก็กดที่ซัมเนลนะคะ ก็คือเป็นโลโก้ กดไอคอน Library นะคะเขาจะมีโลโก้ให้เราเลือกเยอะมากเลย กดที่ YouTube นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาปิดลิงก์เขานะคะ เราไป Copy ลิงก์จากแอป YouTube ของเรามา ง่ายกว่านะคะ เข้า YouTube นะคะ หลังจากนั้นก็กด อ่า อันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ YouTube นะคะ หลังจากนั้นกดจุด 3 จุดขวามือบนนะคะ หลังจากนั้นกดคำว่าแชร์ค่ะ แล้วก็กดที่คำว่า copy link นะคะ เรียบร้อย ไวไปไหมอ่า น่าจะตามกันทันอยู่นะ หลังจากนั้นมากดวางไว้ที่คำว่าลิงก์นะคะ อย่าลืมเปลี่ยนตรงชื่อปุ่มนะคะต้องเป็นปุ่มว่า YouTube นะคะ ทุกคน ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ดิ YouTube นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกดเซฟจ้า สมมุติว่าทำไปหมดแล้ว Facebook เราอยากให้คนมาติดตามเรา หรืออยากจะให้ติดต่อเรามาทาง Facebook ส่วนตัวนะคะ เราก็ไปเอาลิงก์ Facebook ส่วนตัวของเรามาใส่ใน Facebook ตรงนี้นะคะ ในปุ่มตรงนี้อ่าเดี๋ยวชี้ทำให้ดูแค่ 2 อย่างนะคะ คือ Instagram แล้วก็ YouTube นะคะ เสร็จแล้วเราจะมาทำลิงก์ขายสินค้ากันค่ะ กด add button นะคะ คือเพิ่มปุ่มนั่นเองหลังจากนั้นกดที่คำว่าลิงก์ค่ะ ตรงคำว่าบัตทอนนะคะ ตรงนี้นะ เราจะต้องเปลี่ยนนะเป็นอย่างเช่นว่า สมมุติว่าเราขายครีมกันแดดนะคะ เดี๋ยวพี่ชีจะพิมพ์ว่าครีมกันแดด หรือบางรายนะคะ ก็พิมพ์ว่าพิกัดสั่งซื้อครีมกันแดดอะไรอย่างนี้ก็ได้คือแล้วแต่เลยนะคะ ว่าเราจะใช้คำว่าอะไร แล้วเดี๋ยวเราจะไป Copy ลิงก์มานะคะ จาก IG เดี๋ยวจะทำให้ดูลองทำให้ดูนะคะอ่ะเจอแล้วค่ะ อันนี้เป็นรูปสมัยรีวิวครีมกันแดดนะคะแต่ไม่ได้ขายเอง สมมุติว่าเราอ่ะอยากจะให้ลูกค้าคลิกมาเจอครีมกันแดด แล้วก็สั่งซื้อที่เราใน IG ของเรานะคะแล้วก็ไปกดที่รูปครีมกันแดดตัวนั้นนะคะ หลังจากนั้นก็กดจุด 3 จุด เสร็จแล้วกด copy link ตัวนี้เลยนะคะ นี่ แล้วเราก็เอามาใส่ตรงลิงก์ในหน้า Insta Bio เมื่อกี้จ้านี่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นกดเซฟเลยค่ะ นี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะมีปุ่มสั่งครีมกันแดดคลิกเนี้ยเพิ่มขึ้นมา แล้วใครที่ขายสินค้าเยอะ ๆ นะคะ มีรายการอื่นๆอ่ะเราก็สามารถมาเพิ่มปุ่มตัวนี้ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราจ่ายเป็นรายเดือนรายปีเมื่อไหร่นะคะจ่ายตังเข้าไปนะคะ คือเวลาเราสร้างปุ่มมาหนึ่งปุ่มอ่ะอย่างที่พี่ชีบอกในตอนต้นนะที่บอกว่า เราสามารถสร้าง 1 ปุ่มแล้วข้างในอ่ะมีสินค้าหลากหลายตัว อย่างนั้นก็ทำได้นะคะ แต่ต้องจ่ายตังค์นะ แต่อันเนี้ยเราใช้ของฟรีเราจะต้องทำทำปุ่มอ่ะเรียงกันลงมาเยอะหน่อยนะ อันนี้คือของฟรี เรียบร้อยแล้วกดกลับมาอ่ามันก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะ ใครมีสินค้าเยอะมากกว่านี้จะเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้นะคะ แต่ที่สำคัญอย่าลืมใส่ผิดลิงก์ล่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาไม่เจอนะคะโอเคหลังจากนั้นก็กดคาว่า publish นะคะ p u b l i c ก็คืออเปิดให้มันเป็นสาธารณะนะคะ หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราก็จะมากดคำว่า link URL ตัวนี้นะคะ copy มันเลยค่ะนี่กดปุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ตัวนะคะ ก็จะเป็นการ copy ค่ะ copy เสร็จแล้วนะคะให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของเราค่ะอ่าอันนี้หน้าโปรไฟล์ TikTok ของพี่ชีนะคะ ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เป็นลิงก์ Insta Bio เดี๋ยวเราจะมาแอดไว้ตรงนี้นะคะ กดแก้ไขโปรไฟล์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ตรงคำว่าเว็บไซต์นะคะ ให้เอาลิงก์ตัวเมื่อกี้ใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะคะ เดี๋ยวพี่จะลองใส่ลิงก์ Insta Bio ตัวใหม่ที่เมื่อกี้ลองทำลงไป หลังจากนั้นกดบันทึกค่ะ ทุกคนคะอย่าลืมนะคะ ตรงคำบรรยายด้านบนลิงก์ใส่ลงไปด้วยก็ได้ เป็นการชักชวนนะคะหรือว่าชักจูงให้คนมากดลิงก์เราอย่างพี่ชีก็เขียนว่าลิงก์ติดตามสั่งของต่างๆคลิกเนี่ยคนก็จะได้รู้นะคะ เดี๋ยวเราลองมากดดูกันว่าจะใช้ได้หรือยังนะคะกดเข้าไปเลย ช่วงนี้นะคะ มันจะมีแบบคำเตือนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องสนใจนะคะเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะ คือทาง t ิ k t o กเขาอาจจะแบบมีการ ดีเทคอะไรนิดนึงนะคะ ป้องกัน แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ก็กดยืนยันการเปิด นี่ก็จะเจอแบบว่าไบโอนะคะ ไบโอชีตแบบข้อมูลส่วนตัวของชีต่างๆนะคะ ถ้ากดเข้าไปที่อินสตาแกรมนะคะ มันก็ขึ้นมาที่ IG ของชีเลยนะคะ คนก็สามารถกดติดตามเราได้เลย เดี๋ยวลองลองมาดู YouTube นะคะ กดเข้าไป ก็จะลิงก์มาหน้า YouTube ของพ่ชีเลยนะคะ ง่ายมากเดี๋ยวลองมาดูอีกสักลิงก์หนึ่งนะคะ ลิงก์ที่เรากด ลิงก์ที่เราใส่เพื่อขายสินค้านะคะ ตัวครีมกันแดดตัวเมื่อกี้นะ กดเข้าไปนะคะ สั่งครีมกันแดดคลิกนะคะ กดเข้าไป ก็จะมาเจอหน้าที่เราอ่ะถือครีมกันแดดตัวนี้เลย ที่สำคัญอย่าลืมนะคะทุกคน ใส่รายละเอียดนะคะ รูปภาพทุกอย่างทำให้ชัดเจนนะคะ ราคา ไซส์ขนาดอะไรต่างๆ ช่องทางการสั่งซื้อใส่ให้ครบนะคะ จะได้ปิดการขายกันได้ง่าย ๆ นะคะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมอ่ะสุดท้ายยังไม่จบนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องมาทำคลิปรีวิวนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ อย่าลืมนะคะ ลืมไม่ได้เลย ไม่งั้นจะไม่มีคนมากดลิงก์เรานะคะ ขั้นตอนที่4ค่ะก็คือถ่ายคลิปรีวิวนะคะ ก็เป็นการถ่ายคลิปง่ายๆเลย แล้วแต่คนจะสะดวกนะคะยกตัวอย่างอย่างพี่เชสมมุติว่าอยากจะขายครีมกันแดดนะคะ แล้วก็ถือครีมกันแดดมาไม่ต้องเห็นหน้าเรานะคะ รีวิวให้มันเรียวที่สุดค่ะ เอากล้องเนี่ยมือหนึ่งถือครีมกันแดดอ่ามือหนึ่งถือครีมกันแดดมือหนึ่งถือกล้อง แล้วก็ถ่ายไป เหมือนที่คนอื่นเขารีวิวกันใน t ิต็อกนะคะหรือถ้าาว่าใครอ่ะยังรีวิวสินค้าในติต็อกยังไม่เป็น ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเริ่มยังไง หรือว่าเขินอายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จีจะมาสอนนะคะขั้นตอนที่ 4 ก็ง่ายมากเลยก็คือแค่รีวิวสินค้านั้นให้มันดูเสมือนจริงนะว่าเออเราใช้เองจริงๆ แล้วมันรู้สึกดียังไงนี้นะคะ แล้วตอนสุดท้ายอย่าลืมพูดนะคะว่า ไปซื้อกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมบอกแค่นั้นแหละ ทุกครั้งที่เรารีวิวสินค้า ก็อย่าลืมบอกให้ทุกคนอะไปจิ้มลิงก์ที่เราทำในหน้าโปรไฟล์แค่นั้นนะคะก็ทั้งหมดก็คือจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการขายสินค้าลงใน Tik t o อกนะคะ ง่ายไหมคะ จริงๆแล้วขั้นตอนมันอะมันอาจจะดูเยอะนะ แต่เอาจริงๆมันง่ายมากๆขั้นต่อไปนะคะ ถ้าเราอยากจะแอด ลิงก์สินค้าเพิ่มอะแล้วก็มาแอดใน Insta Bio แค่นั้นเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะ ก็เพื่อนๆคนอื่นก็จะได้มามาช่วยกันตอบคำถาม ถ้าใครรู้ก็จะได้มาช่วยกันตอบนะคะ หรือว่าเดี๋ยวพี่เชียร์ก็จะเข้าไปช่วยตอบนะคะ โอเค สำหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะที่อยากจะขายสินค้าลงใน TikTok แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะโอเค สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้พี่ชีด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรดี ๆมาฝากกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบาย